วัสดีค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะมาลองเสื้อผ้ามือสองกันค่ะ สำหรับเสื้อผ้าทั้งหมดในคลิปนี้นะคะ เป็นเสื้อผ้ามือสองช่างกิโลนะคะเขาขายในราคาขีดละ 39 บาท เดี๋ยวคลิปนี้นะคะนุ้ยจะมาลองซื้อเสื้อผ้าจากที่นี่นะคะ ไปลองใส่ให้ดูกัน แล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆ ลองตัดสินใจกันดูนะคะ ว่าสรุปแล้วเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มกันแน่ เข้ามาถึงในร้านนะคะ เสื้อผ้าแน่นมากนะคะ ก็จะมีพวกสูทเบลเซอร์ เสื้อกันหนาวต่างๆ คือเยอะมากมีทุกอย่างเลยนะ แล้วก็พวกเสื้อยืดกางเกงยีนเนี่ย มีหมดเลย แต่โดยส่วนตัวนะคะ สำหรับนุ้ยเองเนี่ย คือค่อนข้างหาไซส์ยากมากเลยนะ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีแต่ไซส์ใหญ่ ๆ โอเคค่ะ ได้เสื้อผ้ามาครบแล้วนะคะ ก็ซักให้สะอาดแล้วก็มาลองใส่กันเลยค่ะ สำหรับลุคแรกนะคะ เริ่มต้นด้วยเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นเลยลุยได้มาในสภาพที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับกางเกงขาสั้นเนี่ยคือได้มาแบบใส่พอดีตัวเลยนะและสำหรับเสื้อยีนตัวนี้นะคะ คือราคาค่อนข้างแพงสำหรับเสื้อผ้ามือสองนะเพราะว่าเขาเป็นแบบช่างกิโลนะคะแล้วคือเสื้อยีนเนี่ยมันหนักมาก แล้วเสื้อคลุมตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะสรุปแล้วนะคะ ราคารวมของลุคนี้เนี่ยถือว่าแพงที่สุดในทุกลุคนะเพราะว่าน้ำหนักเยอะที่สุดนั่นเองจ้า สำหรับลุคที่2นะคะก็ยังคงใส่เสื้อตัวเดิมอยู่เนาะแต่ว่าเปลี่ยนกางเกงนะคะ กางเกงตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ J Crew นะคะซึ่งกางเกงตัวนี้เนี่ยเป็นกางเกงผ้าวูคือผ้าแบบนี้เนี่ยเขาห้ามซักนะเพราะว่าถ้าซักแล้วเนี่ยจะหดเลย นุ้ยไม่รู้นะคะ คือนุ้ยซักทุกตัวที่ได้มา กางเกงตัวนี้เนี่ยเลยหดลงไปแบบเยอะมากๆ แบบเท่าตัวเลยนะ ลูกถัดไปนะคะ นุ้ยได้กางเกงตัวนี้มาแบบพอดีตัวเป๊ะมากๆเลยนะคะ เป็นกางเกงเอวสูง ใส่แล้วดูมีเอวนะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือสภาพใหม่สุดๆ ไปเลยอะสำหรับผ้าพันคอนะคะ นุ้ยได้มาในราคา 10 บาทนะคะ ก็เอามาลอง mix and match ดูนะคะ ว่าใส่ยังไงได้บ้างสำหรับลุคนี้นะคะ ราคา 191 บาทนะคะ ราคานี้รวมผ้าผูกผม ผ้าพันคอเสื้อและกางเกงแล้วค่ะ ลุกต่อไปนะคะ ก็มาเปลี่ยนเสื้อกันค่ะ สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะ ก็เป็นเสื้อผ้าวูเหมือนเดิมนะคะ จากแบรนด์เจคริวเช่นเดิมเหมือนกันนะคะ คือนุ้ยก็ซักจนน้องเขากลายเป็นเสื้อเด็กไปเลย ประมาณว่าถ้าหดเยอะลงไปกว่านี้อีกนิดนึง คือจะยัดไม่เข้าแล้วจริง ๆ แต่ไหนๆ เสื้อก็หดจนตัวเล็กขนาดนี้แล้วนะคะ ก็ผูกเอวสักหน่อยนึงนะคะให้มันดูเล็กลงไปอีก ำหรับลุคต่อไปนะคะ ก็เปลี่ยนเสื้ออีกเช่นกันค่ะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะนุ้ยชอบมากๆเลย เพราะว่าเหมือนได้ของใหม่มาจริง ๆค่ะ แต่ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงไปนิดนึงนะคะสำหรับเสื้อผ้ามือสองเพราะว่าตัวมันค่อนข้างหนักแล้วก็ใหญ่นิดนึง และตัวนี้นะคะก็สามารถนำมาแมชกับกางเกงขาสั้นได้นะคะ ก็จะได้ลุคแบบน่ารักน่ารักหน่อยนิดนึงแล้วก็ผูกผมด้วยผ้าพันคอที่เราได้มานะคะ ก็จะได้ลุคที่ดูไม่เรียบจนเกินไปสำหรับทั้งหมดนี้นะคะนุ้ยได้มาในราคา 901 บาทนะคะ ได้มาทั้งหมด 6 ลุกด้วยกัน เพื่อนๆคิดว่าทั้งหมดนี้คุ้มหรือไม่คุ้มคะ ยังไงเนี่ยช่วยคอมเมนต์แชร์กันด้านล่างคลิปได้เลยนะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ ใครที่มีไอเดียอยากให้นุ้ยทำคลิปแบบไหนนะคะ ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บ๊ายบาย